อย่าไปหยองอย่าไปหยองมาต้องหยองหน่อยแล้วมั้งเนี่ย ต้องหยองหน่อยแล้วมั้งเนี่ย โอ้โห ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมทรงนี้ ทรงอย่างแบดเลย ไม่ไหวแล้ว โอ้โห ผ่านไป5สปินยังไม่แตะให้กูสักดอก เออ ดอกแรกมาแล้ว35บาท แล้ววายมันไปอยู่อะไรข้างหลังขนาดนั้นเล่ามันจะแตกให้กูไหมเล่า โอ้โหแซดจัดนะผมเหลืออีกสองสปินเท่านั้น เพิ่งจะแตกไปดอกเดียวสปินสุดท้ายแล้ว เออยังได้อยู่นิดนึงก็ยังดีวะนิดนึงก็ยังดีเว้ยเออเรียบร้อยซื้อไปร้อยห้าสิบนะแตกให้กูกี่บาทวะเนี่ย แตกให้สี่สิบแปดบาทเออ ก็ดีกว่าไม่แตกหรอวะก็ยังดีกว่าไม่แตกนะเมื่อนะแตกไปแปดสิบสามบาทนะทั้งหมดนะมา อย่าไปหยองเมื่อนอย่าไปหยอง ในฟรีแต่ไม่ดีงั้นนอกฟรีแล้วกันนะเบ็ดห้าแม่งเลยวัดใจไป วัดใจไปวัดใจไป ก็ถ้าหากว่าทุกคนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปรากฏไว้ได้เลยนะครับผมสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับมานาลาบอเล็ตด้วยนะครับจัไปโอ้โหแต่ว่าโคสเตอร์เราวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเบ็ดสิบไป ลองเบสสิบดูว่าจะเป็นยังไงนะผม วัดใจไปเราสายวัดใจอยู่แล้ว วายไหลไปช่องสองอย่างนี้โอ้โหวายไหลไปช่องสองยังไม่แตกให้ผมเลยอเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอ้ยเออวายมาแล้วไปยังไงต่อไหลต่อไปดีครับสวยงามอารามแท้ไปจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะมาดีแต่ก็ยังไม่มานะเหมือนจะมาดีแต่ก็ยังไม่มาแต่ทุนกูเนี่ยจะไปแล้ว ตังยังไม่มาเลยแต่ทุนจะไปแล้ว เออไหลๆไปอย่างนั้นแหละได้อยู่ไหลๆอย่างเงี้ยได้อยู่ไหลๆอย่างเงี้ยได้อยู่มาผมว่ามันต้องมีพิกกงพิกเกมกันบ้างหรอวะมันต้องมีพิกกงพิกเกมโอ้โหแล้ววายมาอย่างงี้สวยงามวายช่อง 3 ช่อง 4สวยงามว่าผมไปไหลต่อเพื่อนสวยนั่นแหละวายการันตีการแต่แบบนี้แจ่มไปเลยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตไปจังหวะนี้ 228บาทเช็ดเคเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะ กำไรร้อยหนึ่งโอเคพักเลยดีกว่าแล้วกันนะครับ ผมนะโอ้ยไหนๆก็ได้กำไรมาร้อยหนึ่งก็ยังดีนะเมื่อนะ โอเค วันนี้ขอพาดูเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ผมใครชอบคลิปนี้ลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะและตามมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมน ที่ปังหมดไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยนะครับผมสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะรับวอลเล็ตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับ